ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควร ได้รับคำแนะนำการพนันเป็นสิ่งไม่ดีควรรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณครับ ก็สวัสดีครับ วันนี้ก็มาอยู่กับผมพี่เสือสล็อตอีกแล้วนะอ่าเราก็มาอยู่กันในเกมประแมวนะครับผม ก็วกขึ้นมา 1,000 บาทเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ ไม่ค่อยได้เล่นเกมค่ายมีสักเท่าไหร่นะก็พี่เสือส่วนมากจะเล่นแต่สล็อตพีเนาะ่นนี้มาจัดสล็อตอโอซะหน่อยนะครับ อันดับแรกเลยนะ เราจะมาหาเบ็ดเล่นกันนะ ก็ขอหมุนทิ้งไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ ที่เบ็ดละ 17.5 เนาะก็อันนี้เป็นทิศของพี่เสือนะจ๊ะอ่าเดี๋ยว 17.5 เดี๋ยวหมุนทิ้งไปเลย 10 ทีแล้วกันนะแต่เทอร์โบไปด้วยนะครับ ไปดูกันนะจ๊ะ 10 ทีนี้เข้าโบนัสหรือเปล่า เกมนี้เอาอะไรแน่ อะไรนอนกับมันไม่ได้นะ แต่จะเข้ามาแล้วบอกได้เลยนะว่าแตกแน่นอนนะจ๊ะ เอ้ยเดี๋ยวไปดูกัน หมดปละสิบทีครับผมขาดทุนเนี่ยขาดทุนยับยับนะพอพอพอเดี๋ยวกดไร่เบ็ดเลือกเบ็ดเล่นละกันนะจ๊ะ เดี๋ยว 20 ไป 22 22 ไป 25 แล้วมาดูกันว่าเบ็ดไหนมันแตกบ่อยๆ เราจะเลือกอันนั้นนะ เราจะออโต้ใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะ22 เงียบสุด ๆ 20 พอได้นะ 22 ว่าไง 22 เงียบนะ เงียบมากเลยนะ 25 ดอกนี้ฟัดมา 272 บาทเลยนะ เอาเรื่องอยู่นะ ก็พี่เสือหายหน้าหายตามาสักพักหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้เล่นเลยนะก็เดี๋ยวจะกลับมาร่องคลิปแล้วนะแม่สิงโตมานิดเดียวเองนะจ๊ะปลาปลาลุ้นต่อลุ้นต่อ 25 กับ 20เนี่อยู่ในอยู่ในความรู้สึกที่ว่ามันจะมาสำหรับพี่เสือนะ 22.5 ตัดทิ้งไปได้เลยนะอ่ะ20แมวเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวไปดูเบ็ดที่ 25ว่ามันจะโอเคไหมถ้าโอเคเดี๋ยวเลือกเลยนะ เฮ้แต่เบ็ดละยี่ห้าน้าเล่น พี่เสือขอออโต้ไปยี่สิบทีแล้วกันนะมันดูกันไปยาวๆเลยนะ ก็เดี๋ยวพี่เสือกลับมารอบนี้ก็จะมาเน้นลงเกมของสล็อตโจ๊กเกอร์สล็อตเอ็กโอนะ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดติดตามด้วยนะจ๊ะ มามาดูกันไปยาวๆตัวเกมนี้มันไม่มีให้ซื้อฟรีสปินเนาะ ปกติพี่เสือจะเล่นแบบซื้อฟรีสปินนะ ไม่เป็นไร ลองเปลี่ยนแนวดูบ้างคืออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะจ๊ะอ่า ยังได้อยู่นะ ยังบวกทุกไม้นะโอเคไม้นี้ก็มานะสามสิบสามบาทนะอ่าแมวเริ่มมาแล้ว แมวเริ่มมาแล้วแมวเหมียว แมวเหมียวแมวเหมียวยังไง ยังไงยังไงแมงขอแมวได้สิงโตไอ้อ่า เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วคือคั่วโบนัสรอบแรกของเราเลยนะแมวแมวแมวอยากเจอแมว อยากใส่เดี่ยวกับแมวสามตัวดอกนี้ว่าอย่างไงแมว แมวมาโคตรบ่อยเลยนะ แต่ว่าแม่ไม่ลงมาครบนะ ไม่ลงมาครบทีมเพราะวันเจอนะ มาเทอตัวสองตัวนะ ไม่ไหวต้องมาสามนะหมดไปแล้ว20ทีของเรา ต่อเบรกยี่ห้าต่อเลยเดี๋ยวกดเทอร์โบไปด้วยละกันนะรอบนี้ชีวิตมันต้องไปต่อนะ 30 ทีได้อยู่นะเดี๋ยวกดเทอร์โบไปด้วยละกันรอบนี้ หวังว่ามันจะมานะ ไม่มาพี่เสือก็คงต้องไปแล้วแหละ อย่างอ่ะอุ้ยแมวมาอีก 2 ตัวนะจ๊ะอีก2ตัวอีกแล้วโอ้โหมาทุกตาเลยทำไมไม่มาพร้อมกันล่ะเฮ้ยแย่แล้วนะ ไม่ค่อยจะดีแล้วมั้งเดี๋ยวครบ 15 ตาแล้วกลับมาเป็นโหมดปกติดีกว่าปิดเทอร์โบดีกว่า ตังมันไปเร็วเกินไปไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะตาเหมือนปกติไป 15 ทีนะดอกนี้ยังไงฟัดมา 40 บาทจ้ะดอกต่อไปว้าวไม่สองทีสุดท้ายนะ ก็ถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆ ก็สามารถแนะนำพี่เสือเข้ามาได้นะจ๊ะ ก็เดี๋ยวจะเอามาลองเล่นเนาะอยากเล่นอยากให้ดูพูดผิดอยากให้พี่เสือเล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเสือจะกลับมาจัดให้ทุกเกมเลย ขอเป็นเกมซื้อฟรีสปินแล้วกันนะพี่เสือไม่ค่อยชอบปั่นเท่าไหร่มันเมื่อยครับผมถ้าซื้อนี่จบเลยได้ไม่ได้ช่างแม่งแต่ถ้านั่งปั่นนี่พี่เสือนั่งหลังกดหลังแข็งเลยนะดอกนี้อย่างไงอีก 106บาทนะ ได้ อยู่ได้อยู่สอง ที่สุดท้ายพี่เสือว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะ สวัสดแปะแมวของเรานะจบไปแล้ว ไปเบ็ดห้าสิบไปเดี๋ยวพี่เสือกดมือแล้วกันนะ ให้หมดไปอยากเขาเรียกว่าหมดอย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะทีที่หนึ่งผ่านไปทีที่สองค่อยๆผ่านไปไอ้แมวมาสองตัวเลยนะ แบบนี้มีรุนนะแมวเริ่มมาติดทีแล้วนะ อ่ะ ได้ประมาณ9ทีเเจ็ดดแปก้าทีประมาณนะอีกดทีอีกดทีเท่านั้น ถ้าไม่เข้าอะไร ก็คงต้องแยกย้ายละวันนี้ อ่าห้าทีครับผอ้าว แต่ว่าดอกนี้ยังยังไงแมวมานะจ๊ะม้าที่เป็นละห้าสิบด้วยจ้ะบอกเลยว่า แตกหนักแน่นอนนะจ๊ะ อ่า ก็ขอสักสามพันละกันนะ ขอให้พี่เสือได้ไปตั้งตัวกับเกมอื่นหน่อยละกันนะ อ่าเดี๋ยวดูกันไปนะจ๊ะาดอกแรกได้มา 320 บาทเลยนะ เอาเรื่องจัดจัดนะจ๊ะดอกต่อมาฟัดมาอีก 500 บาททวนจ้าแจ๋วแจ๋ว ดอกปามาว่ายังไงสิงโตมาหนึ่งตัว โอ้โห ถ้ามาสองสาตัวนะบอกเลยบันเทิงนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งพันสามร้อยตอนนี้ตาออย่างไงดอกนี้สี่ร้อยยี่สิบแปดบอกเลยว่าแต่นะแตกหนักมากนะจ๊ะดอกนี้ อย่าบอกนะเจ็ดสิบสองบาท ว่าแล้ว ไม่เป็นไรฮะได้มาเยอะแล้วนะจ๊ะ อย่าไปหัวร้อนกับมัน อย่าไปตามเกมมัน เราต้องชนะเกมนะตอนนี้ 2,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ อ่าสล็อตแตกแล้วแตกดีอยู่นะ ถ้ามีให้ซื้อฟรีสปินต้องใส่การซื้อคงยังแพงมากเลยนะเพราะว่าเกมแม่งเล่นยังไงก็แตกนะ ถ้าเข้าโบนัสส่วนมากจะไม่ค่อยเกลือนะจ๊ะดอกนี้ฟันอีก428แล้วนะ เอาเรื่องปะล่ะ สองทีสุดท้ายจะสิงโตไม่มาสักสองตัว ว่าแถวหนึ่งกับแถวสามนี่ไม่งั้นนั้นที่เสือฮาเลยนะสามพันแน่นอนครับผม โอเคทีสุดท้ายฟัดมาอีก 540 บาท ทั้งหมดเท่าไหร่เกือบ 3,500เลยนะโอ้ยแปดดีนะฮะ ก็ถ้าอยากให้พี่เสือไปเล่นเกมอะไรต่อบอกมาได้เลยนะจ๊ะ ก็สำหรับคลิปนี้เกมนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกัน ไว้รอดูพี่เสือคลิปต่อไปละกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า